rồi hô đà la phần đa cả đà cả mà miao khẩu ra cứ ra chẳng này hay bố lại chiếu thương mà của ni quả nên quả anh chỉ cảm ơn này qua vừa học hết anh chuông đồng tao mân gì là này hô bố này thứ mà qua vừa tất cả đúng upa tăng còn đến bộ tất cả tùy đủ không ผู้ถือเอเขาต้ากาใช่ทีละเลยเจียงกับสุดหมุนกว่า วันไหนฟังเจ้าเขามาอาตุบาชิวอะไรนะมาอาตุบาชิวมาวัวละอาตุพาวันไหนนะในหลวงพ่อที่เปมันบุญเจ้าเขาสังขาเขาดังเจียงในกา ก็ามีการมาสาฝังความมีการคุณเป็นคุตายในเปืนปางกว่าอาสุภาพปางกว่าช่วยกว่าชู้ผู้รองอันนั้นตั้งเจมดใส่ลิมยัดปางกว่าช่วยรองอันเป็นตัวตูตันเราตั้งเป็นตั้งสายนั่นคือไรสังเวยก้าจียาวันไหนล่ะสังเกตเป็นพุ่งตามปางของมึงเจ้าเขาว่าอาชุอาชุภาพชื่อที่ไหนนะจะกาจะกามากเขาในกา ชาเป็นพี่เป็นน้องเป็นเมฆสื่อสายคุณหูจังว่าเกยกันคุณวันเดียวผมเดียวกันมึงเดียวกันที่ไหนกว่าก็หูไผเป็นไผตายว่าไหนกว่าอีแล้วอาตุกาชิวหนังเขาอันนั้นแต่ว่างว่ากว่าอาตุข้างเขากว่าตั้ลองคือผู้ว่าโอ้ตัวไหนจังเป็นจังตายจังสุดจังแล้ว อะไรคืออะไรสักทีสังเวก้ากันอะไรคือกับชู้ที่นั่นคืออะไรเตียนั่นในมันเขา่งว่านั่นนะมัจตกตะเข้า จังสิเข้าสกองกว่าอาจุวันชื่อมาสานไอ้ปองหนึ่งในอาจุวันจริงอันจ้างเขากว่าจ้องชิปปองนั่นเอาเขากว่าจ้องไอ้มันก็เลยสติสมัยกล้ารู้กว่าจ้องกว่าวัดกว่าจ้องอะไรนั่นนะมันก็เลยสติสมัยกล้าว่าเออพวกมาที่มาสาบางความที่ไหนเนี่ย มาปวงเลยกว่าปกเลยสติสังเวก้างายแหละหันคนเปลี่ยนหันคนตายหันลองเป็นอนิจจากว่าทุกข้ากว่าอนัตตากว่าลองอทุกข้ากว่าที่นั่นเนี่ยนะในสติสังเวก้างายเนี่ยว่าปามาสาข้องเลยเลยว่าสมมติเปลี่ยนกว่าจ้องอีชิปข้อเอาเนี่ยอาจูมันนะตัวหมอชูตัวหมอชูเรื่องจังว่างเขาปกในหนังวิทยาเขาเขาดีหมอชูนั่นอืม ตั้งแต่อันความว่าความดัดมันก็ียว่อย่าไปีคือพิษนั่นนะไว้ตะเกียงแผงมันมันเขาเจ้ว่าปีเกียวอาจูปาจิวันนั้นนะป้าอ้าวเออใจเอากับสองลำวันนั้นตะเ่าเขาว่าเขายงคนรู้กาสู้ผ้าวันไหนก็น่ะปังกับสู้ผ้าคนตายคาในอ้างกับเจ้าไรก็มั่วสู้ผ้ากรรมฐานคาในน่ะปังกับสู้ผ้ากรรมฐานว่ะ เออ ที่นั่นน่ะนะอ้างเอาจุกหาย มันเป็นการป่าลีรู้ไนอาตุปาอันนั้นยมันตั้งเจตฮะมันจังเปลี่ยนจังสายมันมุดสายจังจุจังเนากแล้วห้องอาตุปามันตั้งเจตเรียบ้ำว่าูุผ้าหลายๆเนี่ยมันเป็นทางดีตั้งเจตเรียบเราอ่ะก็ใส่อาตั้งล้างแต่ในอาตุ้าเนี่ยมันทางดีตั้งเจตเรียบเรายาวไหนคืออะไรพูดที่นั่นอยู่ในห้องอาตุ้านะมันหลังกุศลอากุศลนั่นแหละ กุศลอะไรเป็นกุศล้ำหมโนก็อากุศลอะไรเป็นอากุศลเป็นอาเปียนเป็นบาปเป็นตัวปว่าดูใส่ป้าอามันเนี่ยเราก็เอาเขาอยากเปดื้อนะเป็นคนเรียกคนใหญ่คนเท่าคนหนุ่มบ้านเขาเจ้าคนเต่ายินว่าเขาว่าปีจริงตาเกียมีใจเอาอะเป็นเออบางพวกเจ้าหุ่นเขายังว่าพี่โดนนั่นนะ กับทุกข้าก้นตายเรียกว่าไงวะนะอ้ากับเปียนอะไรก็มั่วน่ะเออดลูกป้าอ้ามันเด็ดเจี้ยกับอาชุภาพก้นตายกับอาชุภาพมาสาบังซ้อมเนี่ยอะไร ว่าที่นั้นว่าไว้ใจที่นั้นอาเทียงเสียงก็คือผู้ซ้อมว่าว่าละลายที่เสียงผู้ว่าท่วงเก่ามึนจงว่ากว่ามาชาวคอกนี้อาจงเพียงกว่าจ้องคิดพ่อหวานวันนั้น ก็ผู้มันเพียงไรนั่นน่ะป้อมวันที่เสียงมันเขากามาถาฟังช่อมได้ที่อาในท่ามกามวนกาโจกาหุ่นกาคูกาเป็นโลผ้าตัวซามัวหมาเน่าที่ไหนมันไรกู้ถูกมันไรสัตที่สังเวกาวะร้าย พวกกะมาถากฟองเรียกว่าจังเลยทักที่สองก็เลยจุ่นน้ำเป้งกว่าจ้องเป็นเป้งกว่าว่ากับจ้องเป็นชิปปอกอันวันน่ะพอบุเลยทักที่สองก้าง่ายพวกเรยสักที่สองก้าไหยอยู่ไรหรือไหนมีกว่ามาถากฟังซ้อมมียกว่าผงก้นสายที่ไหนกคนอยู่ในไหวใจสมาธิดีๆนึกอายุทรัพย์ ภาวนากรรมฐานรวมอันสังขาราชยายู่หนามได้ปินอันนี้จ้ารวมมันเป็นทุกข้ารวมมันเป็นอนัตตาลงมันเป็นอาสุภาในนิ้วที่ไหนแลกว่าเชองไว้ นะ กว่าส่งถึงกว่าหิวทั้งช่้งพวกนั้นนั่นในห้ะว่ากว่าตั้งยินตั้งเงียกว่าต้มเจียว่านั่น นั่นในคู่สุ่น้ำเพียงกว่า จ้องชิบชอบกันวางมิ้วนั่นนะพาะเขากว่าจอมเมียนมิ้วมันเมียนเจียมันเมียนทุ่งจ่ามัน ทุ่งจากคนต่างม้ยเขาพวกเขากับส่งคนตายเขาในตะกาเขาหันน่ะ เขากล่าวคุนกล่าวคูกล่าวม้อกล่าวเย่ากล่าวหยอกกันที่ไหนก็เออดิมใกล้มีกาห้องกาให้อยู่ก็ดิมใกล้มีคนไว้ใจสมัติที่นี้ดิ่มีแรงนึก ด้วยเตียตัวนี้แหละกว่าที่นั่นนั่นเป็นห้องว่าหญินเย่ว่าเออบุกท่าผาสาวเลยคุณสั่งคุณสอนมันว่าดิ่มีอีกว่ามูนะใครกว่าบันสติกันหรือว่าอะไรก็นำนำใกล้หันในพวกกัดส่ง ควรตายนะกระตุงมาซากับเป็นตั้งเปียวตั้งบนเปรียมังจ้ามังจ้ามกับเป็นตั้งห้องตั้งไฮเปรียอันเป็นตั้งห้องตั้งไฮตั้งปู่ตั้งไม้ดูงนั้นในห้องว่าโจซานิกจาก่อนนั้นมีปันเพียนก่ออันกับเป็นตั้งบนตั้งเปียวนั้นทำโลภานิกจากนั้นมันเป็นใจโลภาตังนาตัวเาอันจับตัวมัน เอากับเป็นตั้งจุดตั้งวนย้อนต้นตายแล้วกว่านั้นก็จะดีเป็นว่าตั้งหุ่นตั้งผูกันตั้งเย้าตั้งหยอกกันพวกอุ่นพวกโม่กับเชียงนั่นก็มันไรสติสังเวก้ามันเป็นใจสมาธิเป็นใจวิปัสสนากรรมฐานนะครับเพราะฉะนั้นพวกหุ่นพวกผูพวกเย้าพวกหยอกพวกอีพวกอีพวกหยอกพวกตำมันลงกว่าเป็นเด่นเป็นไล่ลงนั่นนะมองพวกในสุกซากระจ่ามแต่ตะเกาเขาหันคนหลังแจกคนตายเขาตำเมื่อเมื่อตำเขาเขาอีเมื่อเมื่ออีเขานั่นนะ có đàn quân thì kha thì dám gần có mi à có đàn quân được cắn lắp cắn lăng có mi à rồi nan hoang hòa mặn yên nhẹ nan phúc tha phá xà yên chí mu hồng ní hòa lại hoang hòa đi ai phá xà tàng miêu quả miêu này cái ai gồm lại yên chí mu gồm mi rồi nan dài của nết kế và nan hao xăm mi กรรมฐานในตัวอีแหละเต็งของเต็งไข่พวกกิงพวกเกิดพวกลืมตูลืมจิ้งลงกว่ามิ้วนั่นกว่าซ้ำ 미인 제무대한 거는 미디아는 건 미인가오 아까 보는 야 작전 người quân quân tài quả năng thì là hứa cô lấy hoang lấy mày lấy lấy hay lấy phủ lấy mày nên khả năng của giặc hưu tiến hoàng hư lấy sạch chi sao mà chi gì gì hả cứ cô lấy hun lấy cố lấy dâu lấy giọt lấy ịp lấy ý gắn cô uốn cô mua luôn người là cô tàn cô hết quay hết lam của giặc hưu tiến rồi mình thấy hậu kiến quay muốn quay kiểu lố ừ, mình kiến quay xong người ca cái nào มาถาฟังความมันมันแต่ว่ากว่าเลสั่งร้องเขากาเลจนคู่หลูเขาที่นั่นแต่ไหนนะเมียเลขับจนคู่หลูเดี๋ยนั่นก็เออใครหยอบชื่อหยอบใครอีชื่ออีนะเออที่นั่นเนี่ยร่างมูลร่างเปียวลบกว่าคนใอะไรอยู่ในต้านในเปียวอะไรยั่งแยบเกินอ่ะไห้กองไห้ม่วงเอ็นั่นหุ้นหุ้นโขโขนั่นนั่นเป็นป่วยเปียวนะอันเทาามือเลียวในมันใจป่วยเปียวที่นั่นน่ะ นี่แหละเอาสติสังเวกาลองว่าอันนี้การทุกข์านาตาทุกข์านานนีกว่า ว่าตอนนี้เมียนหญินขี้มูเฮาตอนนี้เมียนไปยาว่าไงคือในคนปันสติเทโกยามปันเทโกยาวุนเตาปันมุนแร่นะยามมือตะเกาเขาใครถอมในโลกในมันใกล้คิดหญินขี้มูเฮากว่าใกล้คิดยากว่าไรวุนเตาปันสติอย่างไรลองอันฟ้องอาชูผ้าเขาใกล้กับสวมชูผ้าละลายเว้ยเอลองอันกว่าทรงมาถาปังซ่วมก็กลับเป็นไหวเป็นรามุ่งที่นั่น 막디나 이라 가오카와 꼬이자 운전나 락로와 락르만 해서 뭐 입간 따이난 요단 나나나 cậu tánh mơ mơ tánh cậu cậu khai bia mơ mơ khai bia cậu thế nan nà ao biến tăng muốn tăng rồi là lúa bao gì và lượm bao gì và ao biến ao trái ao hắc ao kẹo và chẳng thế nào nó lại cái ao chu hoàng là nan như ừ, nan mình là chu sáng ngoại này hau quả mà xả phán xoang hư lại chu thật chi chẳng ca hư bên kỳ khạc đang quản ni quản à dù lại quả chom tia đi đi ngám ngám, và này người ta cáo cầu hư lại lan quân phòng á chẳng xoan cắn mây phong mà cứ coi diễn như thế này khả khả chẳng miêu có hồng lại ai khấu quân miết hau làm hết quân tiến hau làm tiến lại vẫn gì cán đang hai này cán đang đi kia quân miết hau hết này đi quân tiến hau tiến này đi cán đang đi này ừ bảo bộ chuyện này คือว่ามีเย็นเย็นเย็นเย็นในพุทธภาษาในศาสนาในกว่า อยู่แล้วสติปัญญาห้ามไข่ห้ามมันว่ามีโอกาสว่างอันนี้จ้าในมิวหนึ่งนี่ดองอันจุกข้าได้มันป่วงดีอยู่นะอันนัตตาว่าใกล้ป่วงของเขาอันใกล้พี่ไล่อันนี้จ้านี่เสียงก็เล็กก็ใหญ่เสียงตะกามาเอา ในใจได้มองปอกอังดอนว่าอันนิกเจ้าเดี๋ยวเจ้าเอาอ่างก็หายไปแล้วนิกเจ้านิกเจ้าทำอะไรกับห้องนิกเจ้าหลายๆก็ยังนิกเจ้าเนี่ยที่เปลี่ยนปอกว่ามันเมียวะเท่ากันทบตั้งเปลี่ยนตั้งตายตั้งดูตั้งซุ้มทบตั้งตุกใจไรจีนนั่นทำกับห้องนิกเจ้านิกเจ้าในเขาต่างว่าเขาดอนกับมาท่านมันนี่กับใจที่เราหล่ะนั่นนะพวกป้าอามันมันเปลี่ยนกับมาท่านน่ะเด็กเขาบอกว่าอันนิกเจ้าในกันเนอะป้าอายกันนิกเจ้าในมันเมียวอันนิกเจ้าในมันมันเมียวะ เพราะวันนั้นกัดจุกใจไรจีนกับพี่นางก็ย่อนะคือป้าอ้ามันเองอันนี้ตาอันนี้ตาในกันอันนี้ตาในมันมันจริงจุกข้าในมันขานใจอันนั้นตาในดูห้อมไรว่าห้อมแล้วจุยาจุกอย่างนึงมันอย่ากพี่เปลี่ยนก็เปลี่ยนอย่ากพี่ตายก็ตายอย่ากพี่รู้ก็รู้อย่ากพี่ซุ่มก็ซุ่มนั่นน่ะอันนั้นตานั่นแหละในกาแล้วขณะยี่ถามป้าในกุ้นใกล้ว่าพี่ในอันนี้ตาเนี่ยใกล้กับวันนี้ตาหลายๆกันน่ะ พวกป่าลี่มันพี่วานนากระที่เปลี่ยนสะพงพี่กับมูเราหนะเขาอ้างว่าตั้งดีห้องเป็นตั้งห้ากว่าที่นั่นน่ะเขาอ้างว่าอันนิกซาเลเตียวันในแอาแจกไขวานเนี่ยพี่น่ะทำกันวันวันนิกซานิกซาลงแล้วมีอายุสามว่ามันเป็นกรรมฐานหนังพฉะนั้นคือพวกนั้นนั่นก็คือผู้เอกกรรมนั่นน่ะยกจิตเสียงลงหลอดของเย่านั่นแหละใครหู้เอาเกียกจูใครหู้ตั้งดีตั้งห้าแหละเลยพ่อกันข่างกันนะเออพววมเรี่ไหนในเปลี่ยนปางป้อยอาสุภาเนี่ย ฟังเจ้าองมาสุภาพกรรมฐานนั่นเจ้าขก็ดอดกว่าว่ากว่าตะกาวรำเขาก็ตั้งชิงกันก็มาสุภาพมาตายาวว่าซ้ำคือพอตราบันแพงวันในหนังวิธีเป็นอาจูจูดว่าคือแนจานากว่าอย่ามีพิษปีเปิงในกามันเจ้าคุกอะไรใครแต่ทุบนั่นนะปันทัที่ตะกาวเขายาวเออลวงอันคือพ่าเป็นอาชีพขามตั้งกว่าในกว่านั่นดูไรสังเวกาติย่างเขา พรวกเรามีสติสังเวยกล้ามไรมักไรกลุ่มไรเนื้อป่าในพวกไหนมันดีตายตายเกิดเกิดอยู่ที่ไหนยาว่ามังพกกองยามืออาสาวยาวมีอาสาวควดมีอยู่นะเป็นที่ไหนการนั่งตายกูนั่นไหนอายุขย่ามารณะอายุอาสาเชียงอีแลตายวะกรรมแม่ขย่ามารณะกรรมเชียงอีแลตายวะอุปยขย่ามารณะอาสาโกเชียงกรรมโกเชียงนี่ก็จังตายเขาว่าอุปิสีตะก้ามารณะไหนกรรมก็ไปเชียง อาสาก็ไปเชียงนะ เวื่อป็นั้นอุปิสิตก้ากังเป็นประโยชน์ก้าต่างทื่อต่างพวงเลยแหละหรือไล่ตายกว่า ว่าคนยืมเมียนพันเมียนโก้เมียนยุเมียนได้กินยาหรือเมียนเจ้ากว่า ที่นั่นทีแหละคนนิกังยินเสียเลยตายกว่า ในอุปิสิตก้ามาแล้วนะว่าเหมือนกันจังไพ่ว่าในตะกาวเขาว่าไพ่หมองปอกเนาะน้ำมันจริงเลยวัดหมองปอกก็ใช้จริงเลยวัดหมองปอกน้ำมันก็จริงใช้ก็จริงก็วัดหรอก มองพวกนั้นมันความเชิงไทยความเชิงรวมจ้ากว่าอันเตต่างมิวมาตื้อมาถูกไก่มันดาพัดใส่มันเนี่ยเอาหวดกว่าก็มีว่าการตายพ้นว่าเป็นไรเราอ่ะมองพวกอาสาเชิงเลยตายมองพวกกามเชิงเลยตายมองพวกกามคนเชิงอาสาคนเชิงอ่ะตายกว่ามองพวกกามความเชิงอาสาความเชิงว่าต่างชื่อต่างมิวมันอีกต่างยินเชยตายกว่านั่นตายสี่มิวว่าไหนน่ะเออตัวเขาไปอะไรไม่ป่านแน่ในการตายสี่มิวในผู้ใดตายมิวนึงอ่ะ ตายอยู่เม้ยวหนึ่งยาวอ่ะเจ้าสาวภาวนาคือความวนานคือพวกดวดตั้งตายนั่นซึ่งพวกมือว่าน่ะพวกมีตีเปลี่ยนก็ตีมเปลี่ยนก็มีพวกมีตีตายก็ตีมตายก็มีพวกมีตีใหม่ก็มีตีกัดพวกมีตีแจัมก็มีตีสูงพวกมีตีให้ก็มีตีเรียนวานนั่นแหละมันจึงพวกมือว่างมือว่างไหนที่ไว้รถพวกมีอันลำก็มีอันขาวอ่ะพวกมีอันให้ก็มีอันดีอ พราะนั้นพวกมีที่เป็นที่ตายที่เป็นตายในมีว่าเป็นในป่านยาวในว่าพยาทรากว่าอริยะตัวฟ้องเขาเจ้าสมมุติไว้ว่าเป็นในป่านพวกนั้นเขาเจ้าใครหนาว่าในป่านนักนะคำตุ้นอุปตาปีจีคำตุ้นอิงกาเรียกขนาดตัวจริงคำตุ้นอาชานี่แหละหายาวคิดทับปารมียาวอะไรในป่านนั่นล่ะใครร่างใจใครเป็นสาธิตสุขใจใครเป็นเจ้าใหญ่คุณอ๋อคำ ใครอุ้มในวันหรือเมื่อไรขำจุ้นใจว่าเจ้าพยาลวงเขายานตาลวงเขาเจ้าขำจุ้นไหนนะพ่มเสียลายหังอ่ะมีอุกตาปีจีวันมึงเจ้าก้าวขำจุ้นไรมีหูตาจินมือขำจุ้นไรมีอาชาขำจุ้นไรมีทุกมีเมฆขำจุ้นไรไหนเออใครไรนี่ป่านที่เย้าที่สุดมันแด่ผูกท่าภาษาเฮาห้ามยาตั้งเสียงกว่าจีเจมันกว่าใครไรนี่ป่านนั่นยาวว่าเคยหนามังก้ออายุนึกถึงในป่านไรนใครเป็น คุณว่าใครเป็นนางว่าใครเป็นสัตว์ที่จูจอยว่าใครเป็นคุณว่าข้ามาอย่างไรเป็นผีว่าเป็นกู้น่ะเขาสู้จ้องเป็นเมียวนั่นไหนเหมือนกันตั้งสู้จ้องเป็นหลังเหมือนกันตั้งสู้จ้องไรเจสันเดชให้กำขาสู้จ้องไรเท่าให้กำขาสู้จ้องไรเปลี่ยนโยกการให้กำขาสู้จ้องไรตายให้กำขาเหมือนกันนี่เดียวว่านั่นเขาสู้จ้องเป็นคุณเป็นนางได้นะเป็นสติสุดสวยขนาดหวังพวกกับเปลี่ยนว่าหูจะไรเจสันเทสันเท่าเท่าไอ้เปลี่ยนเปลี่ยนไอ้ตายให้ไหนกูจันน่ะ సత్య గోపిన్న సౌ కున్ గోపిన్న సౌ ఊన్ గోపిన్న సౌ హంగయన కుటి పిన్న ఉగైన కోగనన్న న్యూ అడియా సుర క్వాంగ్ ఖౌ తావ్ లు లా తోంగ్ తా లే นิพพานว่าที่มีตั้งเจสันทีตั้งเขาตั้งเป็นตั้งตาย เขาเจ้าใครที่นั้นว่าหลายคัดใจจู้จ้าเจ้าเขาเจ้าไรกว่าเจ้าจ้าเป็นพยากว่า เป็น กว่าจ้าเป็นพิสิกาพวกถากว่าเป็นกว่าจ้าเป็นยาหันตากว่าเป็นกว่า นะ 三不来变汉大哦，来说大卦，来变说大半卦。มันเป็นสีมากสีผูนไอ้พวกไรสวดตาปานในเงาว่ารู้พวกไรสวดตามันกว่าตั้งเมียนดินหนาวน่ะเอาเปลี่ยนสีผูนไอ้มันถึงเกิดเปลี่ยนทางกองยาวว่าพวกไรเป็นสวดตาปานนอกเขาเขาเขาว่ากินไรเจสันทีทางไรเป็นทางว่าเจี๊ยจากก็อยากกินน้ำกินไรเนี่ยปานพวกเป็นสวดตาปานนอก มันกว่าตั้งเมียนเชียนมันดินหนาวอ่ะนะ มีงมีตั้งพักตัวเปสีผุงพักตัวงานไรสิริสารเปียกจาสุราเกียที่ไหน มันขับกันมอเรายาวต่าตาตรตาฝันพวกนั้นมันไรกัดโจกว่านั่นไรกัดถึงทางยาวกี่ไรเปลี่ยนก้นเปลี่ยนทีแดงว่าเจ็ดจากแก่จินหนมันพวกเป็นโคตาฝันเราพวกนั้นนั่นพวกคุณพ่อว่าอาริยาวอ่ะนะพ็เป็นอาริยาวในไรตงนี้ปรุงใจอ่ะพ็เป็นผู้ทูตจินเอาได้แก่ผู้ทูตสนโนองค์มาจาก่อนเรื่องพยาเป็นเตาห้อยพ็เป็นผู้ทูตจินได เป็นอันยองก็ยาวอ่ะหย่องน้ำก็ยองเอียหย่องเจก็ยองนุ่มนะเพื่อนผู้ทูตจีเนายองย้อนโล้าโตซาโมหามานะ อีกตามิสรียอาคู่สูงที่เดชาที่ไหนหนายองย้อนที่ไหนหนาเพราะเป็นผู้ทูตจีผู้ทูตสั้นหน้าในเรื่องว่าอาเปียดนานน้ำอ่ะมีผู้ทูตจีแน่มันจีดันรับจริงนะ ในกาผู้ทูตจีในถ้ามีสองโยงอ่ะคนอีมากไฟจากโชจากจามัน อันตาบาลาผู้ทุจินวะกัเลียนลาผู้ทุจินวะ อันตาบาลาว่ามันตีตันรับสิ่งดีหนาผู้ทุจินไม่นั่นมันหูพยาติยาสังขาหมูคู่สู่อาผู้สู่อาเปลาเกียวหังตีตันรับสิ่งเมียนั่นเออเป็นผู้ทุจินตีตันรับสิ่งแล้วนั่นนั่นใหนินฝันนั่นในโทตานั่น กัลยนหน้าผู้ทูตสินอนอนได้แจ้มันเป็นผู้ทูตสินผู้หลอกกว้างรับเลี้ยมนะไปไล่โทษตาดีกว่ามันเป็นโทษตาฝันอันล่วงอันนะสะพองใครเป็นสุราโทษตาฝันพวกใครวางพวกเป็นกัลยนหน้าผู้ทูตสินนาะผู้ทูตสินอันดีรู้อันเฮ็ดจอมกองปฏิวัติอัการยงตั้งกรรมอัน่อยากเขาเข้าไปตัวไปเป็นอัน่อยาใจเอาไปเป็นอัน่อยากว่าเฮ็ดจอมอัการยงตั้งกรรมเอาจอม อริยะเขาเจ้าเฮ็ดนั่นจ้างกำสินข้ามออกกับมันมันกู้ก่อยเทียจ้าสังขาวอกู้ก่อยเจ๊เจ้าวานั่นน่ะนะเออโทษตาปานเขานะ มันผู้สั้นหรือเขาซื้อเพน่งเียเขาซื้อในก็คือทางไหนทำพ่วมไรกว่าเปสีพุงแท่งไรก็คือว่าสรณาคุณสามป้าในมันดินเราในโทษตาปานนั่นนะเขาอภยาเตยาสังขายาตนาสามป้าในปินกีฟึงกีอิงกีอาคูเตยาว่าเลยเทีาจ้าสังขาก่อนนั่น ข่มอาคูทางอ่ะพญาเขาว่ามีทางต่างคนต่างป้าต่างสุยาวะก็เป็นพ่ะตาป่านอกตียากาเขา่มการทอนตียาต่างคนต่างป้าทอนตียาพยาเป็นตองเว้สังขาอะไรกว่านับย้ำกู้กว่าสังขารระเปียพยาเป็นตอนเจริญหมันก็ยาวะเพราะกมันเปลี่ยนพญาเมืาเกาดี้ยมว่าอะไรว่ามันขามจุนราชาว่าว่าพ่อตาป่านั้นมันเปลี่ยนพญาเพรวกมันเปลี่ยนตียามื่อเปลี่ยนผัวในเกาดี้ยมว่าอะไรมันขามจุนราชาก็ ผู้มั่งเปลี่ยนที่กู้กว่าสังขารมันก็ดีย้ำมาแล้วมันบอกขับจุนาชาเขาว่าพยาธิาสังขารมันจุนไรวะเอาว่าทางแยกเขาอยู่โซตาปาอยู่หลายมันปึงเปียกเหลือเขาอามีเขาพูดทุสินในเจ้ญาสั่งถูกที่กว่ากู้กว่าลงกันที่นั่นน่ะพยาคนนำหนังในโลกาไหนมือปันพยาเป็นเสาเช่นนำหมดนะผู้หลานนาก็ทราบป้าแม่ก็ีคนแต่เล่าทราบกว่าเช่นพยาเจ๊กที่ก็มีพวกสวนวานุหรือนั่นเขากว่าเขาเห็นพยามากกว่าเมื่อเห็นพยา ก้มเรียนกู้ก่อยฟ้านั่นเองก้มเรียนกู้ก่อยฟ้านั่นเองเออก้มเรียนกู้ก่อยสูนั่นเองเห็นไรน่ะเออกู้ทุจริตนั่นมันเปียงง่ายอ่ะเปลี่ยนแปลงใจง่ายก้มเรียนหลักความเจ้าฟ้านั่นเองก้มเรียนความเจ้าฟ้านั่นเองเห็นนั่นน่ะ ทางขาก็เช่นนั่นน่ะก้มกู้ก่อยสังขารพยาต่างมิวเอก้มกู้ก่อยสังขารทุกชาพยาเอเช่นไหนผู้ทูตสินั้นมันเรียนกาเรียนมาปินกาปินมาน้มาอยู่หลายว่ามันมันเมียวันนั้นจังกว่าจังปินมันมันเมีย พอบุญมันเฮ็ดมันเมลีลีนั่นน่ะเมียวอรอย่าในคนมันเมียวะทีโกกว่ายาตนาธรราปาสนาคุงว่าตั้งมันทำได้แท้ผีย่ำในคุณย่ำน้อยว่านั่นนะซึ่งเขาในคุณน้ำไปว่า เขาดีแหมเมื่อพวกมั่มจุนแปดกเ่ายเมื่อเขาดีแหมเมื่อเพิ่นว่า เออความเพื่ออักจ้องที่ทำที่เพื่อนนะขลายผูขลายมีแล้วเปลี่ยนผัชากาก็มีรู้ตะกาเขาว่าขลายอุกษาปีจีแล้วเปลี่ยนที่กูกว่าก็มีรู้ อาพวกมาเขาภาษาเขาทอกปันมาปันเออซอยปันเออที่นั่นที่ไหนแล้วเขาตุ้ยไหนเหอะทุนกันกุกท่าภาษากับเข้าภาษาทางโยกอะไรก็มีรู้เออกู้ทูตสีน้อยไรมันเจ้ยงไงถ้าว่าคนดีแฉมนะเอาสามโยหยอกเอาก็ไอเอาผัวเมียหยอกเอาเอาอุตสาห์พิธีหยอกเอาก็เอาอาญาอันทุหยอกเอาก็เออพวกมันมาเข้าภาษาห้องปัญญาทุ่มากเลย มาเข้าอะไรเรือทำได้เข้าภาษาพวกนี้ก็มีนะเจ้าเก่าเขานะ เออปยนเปียงไงว่าเพียงเลงไงกูพูดสิ่งนั้นแหะผูทุผูทุจริตนี่ยเปลี่ยนไรก็อาริยาเขาเนี่ยเปลี่ยนไรว่าสิ่งนเ้นในวันตะเก่าเขารู้ฟังว่า เออสร้างลองชินหาเป้าทั่วตดปานเขากำชินหา เลยเอาว่าทางเดียวกันเล้กำอ่ะเขาเนี่ยกกำราชีตั้งแต่เป็นพุทธภาษามาตั้งแต่หมดวันหมววามาตัวพุทเท่า นะจิตตกพบตายพุ่นกันน่ะกำกันได้ชินหาขามปวกพวงมันก็อ่านไรอุนเจ้าเขาสั่งขาเขาปันว่าปวกพวงมันอ่านไรว่าปูนตามองก้นไรปันลำดันนั่งก็ซุบก้นหลายก็ยาวว่าชินหาป้ามันในปวกนั่นนะเหมือนอริยาโรอริยาเขาเจ้านะว่าพวกเขาเจ้าอะไรขามไม่ปองเงาไหนเขาขามยาม่นยาวการยามอาคาจาก่นนั่นเวลามันนี่ไว้ไกลๆอ่ะ เอาคาโซเกะจ้างกันชินท้ามันเราไหนการหยามปืนมันหยามนะตัวจูตัวจานมันหยามเหมือนนั่นปูมั่มหยามปืนเขาดีหยามเมื่อในกว่ามันขำชูนาชาวยาวว่ามันขำหยามปืนแบบนั้นเอาชาวเกยจ้างกันมาก่อนที่ปากว่าอาติงหนาการลากปืนกนที่นั้นกามีสู้การพูดผูพูดมีบนกอที่นั้นมูสาการเปี้ยนเดียนบนกอที่นั้นสุรามีระยะการกินเรากินผินกอที่นั้นหรอกอาริยาเขาตอนนี้ออทางยาเขาจ้างกับเต้เต้ว่ะขำลากปืนอ่ะปูมั่มลากปืนเขาดียามเมื่อว่ามันขำตาอ่ะ ผู้มั่งพูดเราผ้มีคนเขาดียามเมื่อไรว่ามันขำตายว่ะผู้มั่งเปียกยันพวกดิ่งคนในก็ดียามเมื่อไรว่ามันขำตายยาวว่ะผู้มั่งกินเรากินผีนั้นไ่าดียามเมื่อไรว่ามันขำตายว่ะนะอริยานวันนั้นโชตปานนั้นวันนั้นมันมีกลุ่มชูวิติตามันจ้าหรือเขาที่นั้นว่ะชิ้นมันได้น้ำก็เองเขาชิ้นห้าก็เองเขาตะเกาเขาว่าเขาว่ากำมุดาเชชิ้นห้ามังกร้องตาปลาชิ้นแก่ สินเปลี่ยนก้าปลาสินเก่ามองพวกปลาสินขี้กุ้งกับหนูนะ แต่เ่าเขาใกล้กำหลงก็หนามันห้ามมันห้าในดูเชียนจ้าด้วยนั่นหนาสองสองมันกว่าต้มตั้งอริยาเขาอีด้าไหนมองพวกอามาพันตีขาวตีจ้วงพวกกับเขียวในวันแล้วพวกกับพิษแทงว่ามีรู้ เออมันเป็นที่นั่นก่ากำกำขำกำกำขี้ดูที่เกี้ยตัวตัวตัวจาน็ตีเป็นนั่น หาป้าอก็ย่ำมันร้ายว่าไหนสมางานร้ายกว่าใครรวนหรือว่าจะเรียกถามว่าใครเป็นวะเปียกจากแช่นกูอ่ะนะ อาสุรเตียขั้นไผก่อเตียนะเออตุตาสินหาป้ายมใครจ้างกับมันมันว่าอะไรมันมันรอนอะไรตะเกาเขาว่าก็คือเขาคิดสินาทีกับทุกสิบผูงสิบผู้ยาวอ่นนั่นพวกปู่เตี้ยเราจ้างกับเตี้ยเตี้ยรู้กันว่าสินทำานั่นเอาสรณะกรุงสามป้าเป็นตีปึงตีอากูพิอาญาสังขารีหลีงามงามผียาอย่าวีไรก้นยากอย่าวีไรสินหาป้านั่นจ้างกับมันมันแม่แม่เหมือนหนังคือหนังคู่เขาหนุ่งง่ายว่ะพวกมันถอดมันรอนกับมือเดียวก็มือไหลก็ห่างห้ายมือนั่นเนี่ย ดุไลไว้สติวุริยามันเมฆแต่สี่หมื่นที่นันยาวหาสินาป้าก็หลุดจ้างกับมันมันพวกที่นั้นเป็นโซตาก็นห้องาว่าโซตาปันอันล่วงวันนั้นเป็นกะเหรียญหน้าผู้ทูตศีลว่าตาเด็กเป็นโซตาปันนี่นมันเคยเป็นอันล่วงมันเอานั้นพวกอะไรเป็นโซตาปันเราได้วางใจดีหนาวนะ เออกอพวกที่นั้นเะเกาาเขา แต่เดียเป็นไอ้ขีดขามจางกว่านี่กว่านี่ดูไรจ้างกำเลียมเงาขวางน่ะเห็นไอพวกภาพในใครกว่านี่กว่านก็เลียมของพวกอาถูกก็ยองก็มีรู้ตั้งเงาจ้างกำดีดีแล้วก็ใครกว่านี่กว่านน้านั่นกำเดียเป็นนี่กว่านหย่องใช่ไนั่นก็ทำนะเออจ้างกำตั้งเงากว่าจ้างสรณนาคุงกว่าชิ้นห้ากว่าคือมันมันแม่จอมงจ้างอริยานั่นเออจ้างกำกว่าตรงนี้ความยาอันนี้กล้างกว่าจุกข้ากว่าอันนัตกล้ากว่าวิวาพิษวาเพื่อ่ะ พิติตั้งวาวก็ยังพิยังเปิงว่าไรนี่ฝันก็ดีพิตีเปิงเช่นนั้นล่ะเออะพุทธเจะางตั้งวาก็อยากดีพิตีเปิงตั้งจ้างตั้งกัมก็อยากดีเปิงรวอยว่าไหนนี่ฝันนั่นทีไรง่ายอยู่ว่าเออแต่ทีไรนี่ฝันนะอริยาเขาเจ้าโทษตาฝันสกัดาการอนาการเขาเช่นไรก็ยังดูสั่งก้านอย่างนะว่ามีสั่งก้านอย่างจากนี้ไรนี่ฝันง่ายยัยสั่งก้าย้อนสังก็เดี๋ยวไหนถึงเงามันจะแจ ในป่าลิตัวมีสีฟ้าในอัฏฐกถาว่ามีเปลี่ยนเป้านะเนี่ยความออกจังแล้วในวิตากาเขาขอถอนตัวคือก็เลยทำไว้ก้านอย่างเนี่ยเจ้าเลยนี่ป่านั่งแข็งมันนะนะสาธิสราปยาติมรณานิสัตตาริอบายทุกขังปินสมังอาทิเตวุตตามูลกันทุกขังอนาคติวุตตามูลกันทุกขังวิสุปันเดอาหารปริยตนามูลกันทุกขังดี ဣမာနိအထတံဝေကဝုတုနိနာမသတ္တာရင်လေးပါးကုန်သောသာတိတရာပြတိမရဏာနိသာတိတရာပြတိမရဏတုလကောင်ပင်သမငါခုမြောက်ဖြစ်သော အပါယဒုက္ခံအပေစင်းရလကောင်အာတိတယဒိဋ္ဌိဝတ္တမူလကံဝိဉ္ဇဉ်ကြောင့်ရှိသောဒုက္ခံဆင်းရဲခြင်း၎င်းအနာဂတိအနာက၌ ဝတ္တမူလကံဝတ္တရာကြောင့်ဖြစ်တော်ဒီသုပ္ပန်နေပိသုပ္ပန်၌အာဟာရပရိယေတနာမူလကံအစအာဟာရကိုရှာမိခြင်းတွင်ကြောင့်ဖြစ်တော်ဒုက္ခံဆင်းရဲခြင်း၎င်းဣတိတို့သံဝေကာဝတ္ထုနိနာမထိလသံဝေကာယစရာအကြောင်းစုသံဝေကာဝတ္ထုတို့သည်ဤမာနိယထာမကြေမပွားဤစီပါတို့ပါဝေတိ နိုင်မိပြန်ပါနော်စာတိသရာပြာတိမရဏာနိသတ္တာရိနေအဘွန်အကျန်အောင်ငောင်းမန်ကေတဲနိုင်ပါဠိတော်အမိစီပါလောဟောတိလိုက်ဆောင်ကရွာမန်စာတိမျိုးနုသရာမျိုးနုပြာတိမျိုးနုမရဏမျိုးနုမှာနေခိုင်ကွန်ဘွန်တာလို့မျိုးလိုက်ကောင်းလိုက်ချုပ်နေမလဲဝါနာပုဂ္ဂိုလ်နာနေเป็นငောင်းကွန်းတော့ဘွန်ကောင်း ลวงเตปฏิสันทีว่าการเตปฏิสันทีในช่วงเมียเกาหลนชิบหลนเนี้ทัดเขาว่าตามหนังสัดวุก้นว่าตามหนังทุ่งตามก้นใปเตปฏิสันทีในช่วงอุจนันนั่นพวเขาวุ่นใครใจเตี้ยนเจ้าอย่างนี้ได้ช่วยว่าไหนดีไรสังเวกาได้เจ้ว่านั่นดีไรคอยดีไรใครเปลี่ยนละเอียดนะเขาอยู่ในหัวในเวินกวางหนาในมังกรยังว่าเก็บหนาไม่หนาว่าหนาทุกข้างหนายังวามเจ้า หรือในอาเจปริสันติในล้วงเมลาเจ็บจับจับกินกินหอนดันนั่นนะเมียนปู่มีนเราดันนั่นแหละยังว่าเกี่ยวว่าใครเปลี่ยนใครเตียว่าพวอไหนพวกเดียวอย่างนี้สั่งขังเชียงตาด้วยเนี่ยมีใครเปลี่ยนอีกเดียวอะไรไรชัดที่สังวิก้าอะไรซจานอะไรอุู่เตี้ยวอ่ะพวกไหนมันเป็นเงาบนหน้าตาที่ว่าไหนอะไรสังวิก้าย้อนมันไหนจวงมันก็มีอาจวงก็มีอาจูู้ก็เื่อเอาจากที่นั้นให้เป็นอาจวงมันเท่าไรสังวิก้าในอาจูว่าท่านจรา ันเท่าฮะเจปฏิสันเทียวอ่ะป้วนจู้กันสันเทียงออกมาเกิดเป็นกู้นอดีมาหางดีตั้งเจเรียบเราเรียกหนุ่มตาเสียแหน่งใจซ้ำจราว่าเท่ามาว่ะนาคูนาตาโมกิวมังกังมิวมีเอ็นมีแางมาอยู่ที่ไหนน่ะว่าเดี๋ยวเอาอย่างนี้เตี้ยนจ้าด้วยจะได้เปลี่ยนของกูจ้ดกูปันที่ไหนน่ะดีได้สั่งไว้ก้าเจ้าจ้างเขาใครช่วยก่อมพันดีๆใครถอนก่อมยินดีๆใครกินก่อมจังควบดีๆใครกว่าก่อมจังไปดีๆใคร ิวใครยองกวามเปรี้ยดีมาดีดีนั่นน่ะยังก็เป็นอันชื่อันดูเดี๋ยวมัวแล้วลก็เปิดตลาดสปอร์ตย้ายแหละในนี้เลยสังเวยก้าจ้างก็เปลี่ยนจานเดียวก็เลยย่อมใจทูนั่นอ่านจานก็ไอะไรอย่างนั้นนะดูไปไรนี่ฝันนี่นที่ไรเปลี่ยนของทิ้งที่ยาวในก่อนดีใครเปลี่ยนไอ้วะที่ไรสังเวยก้าย้อนมันเท่าเวลาหลายเย้าห้าดิเท่าที่นั้นก็ย่านนนั่แต่ยาที่ทำเองเจ็บไม่ใครหนาวเจ็บเจ้นถามเจ้นมาก กำกำลังเปลี่ยนที่ไหนกันในเปลี่ยนที่ไหนว่าเตี้ยยาเนี่ยยาเมืองเฮาอะไรก็ยาเมืองปืนนะยากองเด็กอะไรยากองใหญ่นี่ล่ะถ้าเราวางใส่ก็เอาใส่ล่ะก็ยังไรยาดันนั่นแหละเป็นอันทุกข้าก็คือว่ายาเนี่ยหายกว่าห้าเนี่ยมันใจกวยไปมายายเลยตายเก่งกว่านะยายเลยหายมันใจเออในเจเปลี่ยนตาเดียวเนี่ยมันใจเปลี่ยนหูตาเราเนี่ยคนคนไหนเปลี่ยนที่สะโพกเตี้ยในเกาหลีได้สังเวยกาย้อนมันว่า เจยงไม่ครเล่าเย้าห้ามไปใจมรณะว่าไรตายว่าไหนเขามีอย่างไว้ว่าที่ไรตายผ่านมันว่ามีปู่ดีดีไว้ก็ไรตายผ่านละมีเมียดีดีไว้ก็ไรตายผ่านละมีลูกมีหลานดีดีไว้ก็ไรตายผ่านกว่ามีอุตสาหิที่ที่ยังช้ำสาอันอาญาที่ไว้เกี่ยวกับที่ไรตายผ่านกว่ายาวมีอย่างไว้ก็เย้าที่ไรตายผ่านกว่า เมื่อเขาตายนั้นว่าตัวเขาทุกข์ฆ่าก็เหมือนกันอันจาคือจากจันตั้งลงทั้งหลังเขาทำทุกข์ฆ่าตัวมา ในพลพอกเตียนตาเพื่อที่ได้ตายกูตาเจ้าไหนที่ได้ตาในบุรีเตียงเขานวันนั้นอยู่ราเป็นมารณาโมมาตูฟังกันในจากที่สลาจากที่มารณานี่สัตาที่มีสีฟ้าในป่าที่โตตาตาคือเท่าไรสติสัยการน่ะ ในอัฐกถาม่มาใส่จางสีฟ้าอาปายาจุขังปีนสมังอาเปจุข้านั่นมันเป็นคนหายาวนะอันไรกับขางในอาเปสีผงนั่นนะกับขามจุกในเมืองอะไรกับขามจุกใน ปู่จะเลขขาดป็นชัดอมิโอมิโอจะนั่นกาขามจุกในเปียกตาเผ็ดผีอสุรเขตจะนั่นอาปายาทุกข้านในห้องนั่นกว่าพวกเดียวอย่างนี้เตียนจ้าด้วยแนี่นะว่มสั่งถูกมาพวกกว่าตั้งพิษมากว่าปวงอาเปียชีผูงเอาไหนมันทุกข้านหนาวนั่นทุกเดียวเปลี่ยนดีเมืองกวนในยังทุกข้าวกันนั้นนั่นตั้งมูลตั้งเกี่ยวอังกอมีตั้งกินตั้งย่ำอังกอมีตั้งหนุงตั้งไวงกอมีมีที่เต็มช้างทางอะไรขำทุกข้าววันวันคืนคืน อ่านตับตาเหงตาอ่านกำผาบางเสียนั่นชั้นดีไรสัตที่สองอกาช่างยาวอ่ะกบุญในเอาในเฉกช่างยาวหึงเปลี่ยนพุนหางเนี่ยนะคือสัตว์ตวะเลยสองอกาเนี่ยปดทวนพวกมากอ่านนากดีอ่านจีจีวุฒามูลาการทุกขังพุนพวกน่ะบทตราอันในป่ามาจัดก่อนปานอ่อนนั่น ไม่เป็นคนพวกการทุกข์ข้าก็ปือป้าบวชมาแล้วมาไรขำบวชอุตานในทางนั้นน่ะ บางตาป้อมป้าบวชตันก่อนมามาขำโนอันทุกทุกทานสานทุกทุกอย่างอย่างนึงเนนั่นก็เพือมีบวชตันก่อนมาไรเฮ็ดพีเด็ดเปลืองมาเฮ็ดดีงามมาชื่นใจมามาขำบวชตันนะว่าอาจิติวุตามุลากังทุกขังก็ปืออักจ้องหลวงวุฒิตลาจันก่อนฝันวันเฮ็ดมาอะไรมาขำที่นั่นพ็สัตว์ที่สังเวก้า နော်ကိုစင်စားတွေးနေကောเลยစတိတဲ့တဲ့ရောင်းလိုက်ဆောင်ကတဲ့တဲ့ကောဩဝတ်မျိုးလိုက်เลยกะขามเพียงตั้งนาอยู่เพียงยาว ขามจันในแล้วสีเย้ากว่าก็มใจวันไหนမျိုးဝတော်နဲ့မျိုးတုခရောวันไหนในก็ดีไรใครออกก้นวดนั่นยาวข้ามอันนากติวุตตามูลกันทุกขังอันทุนจิตวดอันติมาตั้งนานนั่นฮะ 장난에거들레가감보가그거들레햇빛그장과무야고래감나자고면난내라하고사티상위까무려나와이나고라이와와오양진짜돼나. yo ko le ni pa nai hong tim le a kham bo tang na chang nai phai ma tap long lai lu nai na yo bin a long khau tu quang khau yang lai kham bo lo nai mong ko ซึ่งเขาอัลลอฮ์ของผมเขียนนี่แหละที่ย่างผมมีเตี้ยๆว่าที่ไหนเนี่ย ก้มกับคำ ả m b ตั้งนาทีเขา có n ใน n à มั h จ้ ắ c c น o này quân hổ p h ả ม m ắ น cho mi quân ง i ỏ n g ทา y c ด n น s a มันสั่งอะไรกับคำแย้นว่าดิไลสักที่สังเวเก้านห้ามพิเศษปันนี้อาหาราปริจะหน้ามูลากังทุกขังอันคนเปลี่ยนมัน ก็ได้ในพิเศษปันเพราะว่าการราจันมุเรียวในอันเลหาอาจาหาราไรมาเลี้ยงกล้องเลี้ยงไทยขอในกอดีไลสังเวก้านังเก้าว่า 过去点家追，嗯，你来也唔知，你来成为家都ย该ามไ่ใีนันเป็นหรือกันขำสุนาทายกว่าหา นะขำสุนาทายกว่าเย็ดมีพี่เออมีหยานมีอันเลในความทอมกว่าปูนดูเรื่องอาชาปูเรื่องจ้วงเรื่องไทยวันในกว่าหานั่นน่ะ หาอาชาหาละหาเงินหาคำมาเรื่องจ้วงเรื่องไทยเรื่องอาชาเรื่องถู เขาเรี่องที่นั่นมันดินหนุ่มมากูวันหน้า อยู่ดีกินวันกว่าที่ที่ข้ามใจข้ามกว่าอยู่ไปเท่ามากกว่าอยู่กวยเป็นอันไหนโยกามากก็อยู่ไปห้ามตายกว่าเอ๊ะในว่าเขาเรี่ยงมันว่ามันมีอายุกะหืออันไหนแต่พอมันจะไรเรี่องที่ไหนกูจัดกูปานยาวอันไหนก็ยังเปลี่ยนผูเปลี่ยนใจในไหนก็รีไรสั่งห้ก้านของเขาแล้วฮะเออพอบูท่ไหนพวกในใส่ในมีเปลี่ยนฟ้าแล้วอาจ้วงอาหยาลองที่ไรสั่งห้ก้าย้อนมันน่ะ หรือในมิชังเนี่ยตะเกาเขาว่าซึ่งตะเกาเขาไรผู้ไรยินมนเปลี่ยนปนตายปนพอกได้พอกเปลี่ยนที่ไหนตันรู้ก็รู้ตันซุ่มก็ซุ่มตันเปลี่ยนก็เปลี่ยนตันตายก็ตายตันจุกก็จุกที่ไหนผูก็ดีมาเอาเข้าใจพวกไหนอ๋อเมียอยู่ในโลกาไหนเปลี่ยนที่ไหนอ่ะเออดีไรออกพูดโลกาเดเตยาโลกาเนี่ยในโลกสติโลกสติที่โล่กนะก็ปืมันจังพอกเล้พอกเปลี่ยนกว่าที่ที่ไรใลห้องว่าโลกาเออ ว่านี我个过年老家管呢，看我老公别啊，哇，里面是老家管哇，老公ก嘛管你管呢，呃，管ว่来，ดีมู่้ไรหาทางไปของมันโลกุกเตียกะดีกว่ามาขุนนี่กว่านั้นมือว่าหัวกว่านั้น เออมากำเตียป้ารู้อาจารย์จังกว่ามาขุนนี่กว่านั้นว่าเออหัวกว่านั้นเออหรือไงเออ ซ้ำหลวงพ่อลองอันนี้จาทุกขานาจา่ยนะเรียกขนาดยีถามเป้าเรียกขนาดยีตรงเป้านะตาที่ไรมาขุนิีกปันพยาพ่วมไรความยาอันนี้จะพ่วมไรความยาทุกขะพ่วมไรความยาอันนั้นจ้าไหนหลายว่ซึ่งตะเกาเขากันนั่งกรรมฐาน หมู่ไรจ้ามไหนเนี่ยไรก็ยอมมันตื้นเป้าอ่ะลองการอันนี้จะเรียกขนาดนี่น ลงมันมันเมียในจิไรชู้ตัวอันเขาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนใจเปลี่ยนยุคเปลี่ยนหนามาในลงมันมันเมียในจิไรชู้ตัวว่าจิไรมาตัวว่าลงมันเป็นทุกข้าขันใจนั่นจิไรชู้ตัวว่าลงมันเป็นอันนาต้ามมีด้วนมีแก้แล้่ตัวยาตัวเปียงมันนั่นจิไรชู้ตัวว่า ในเลยห้องวันเลือกขนาดยินสามเป้านะยินอันนั้นในสะพองมันเหมือนเรื่องหนังรวดหนังก้านยัดท่าผู้หญิงจะไหนกว่าเขาดีกว่าไรหิวโป้เจียวเผวในดูมีอันขี่มันกกิน lumi đột mi ca lumi yat tha lumi hư vĩnh thì là chỉ thằng đi tiêu kéo nè nay qua ta đi quả này quả này มัน lùn cáo à nhìn mắn khưa mắn đó đi chỉ hàng quả này lấy không à ลักษณะยินได้น่ะอันนี้ก็ดุขานาตาเนยาวนั่นเป็นเส้นตาสายตังเป็น เครื่องอันดีขี่กว่านี่กว่านั้นยาวมันต้องหูวินเนี่ยน่ะมันต้องจู่จู่จงเปลี่ยนที่นั่นเอา การดีกว่านี่กว่าพวกมันมีอันเทิงอันไว้ของกการดีกว่าตั้งในโลกาในกว่ามันมีอันเทิงอันไว้ของกนะเขาว่าเอาไปกินกว่าในเทิงมังก็ขี่โลกมังก็ขี่จันเปิยงมังก็ขี่ก้าหลวงมังก็ขี่ก้าว่อนยาแต่ดีกว่าวันใจเมืองหรือมังก็ขี่หู้วินเก่าหู้วินใหม่หู้วินอ่อนหู้วินรวงในแท่งอันโลกเออกาปีเดียวมีจุดตู้ตวงจากนของแท่งอันแล้วก็เอาความไว้สามไว้ลงหวันที่นี่นั่น nay tại đi quả trang lấy đua cả tại đi chẳng để chỉ phía nụ thế này để chi ngao để chi ngư tiêu cháu này tại đi quả nick bản có tia có mi làm gầu qua mi ăn nan có chẳng lấy nick bản gầu qua mi ăn này có chẳng lấy nick bản gầu cái là mắng chăm mắng nê này mà làm thương mắng chăm mắng nê mà làm vay mắng chăm mắng nê làm bản cảng nàyมันเป็นที่นั่นน่ะซึ่งเจ้าเก่าของบ้านไว้ต้องไว้เก่าๆที่นั่นว่าก่อนหนาวกรรมฐานอันนั้นอันนั้นอะไร กาเลกว่านี่ปันว่ามีเขาว่าพวกความยาถูกก็พวกเมียนมิวเมียนจ้างเมียนเลี้ยงดีๆกับเมียนเลี้ยงไหวกว่าดีเจียวถึงนี่ปันเขาเออจากที่ไรนี่ปันนั้นดูมีตีพึงตีอิงดีเงานะเขาใครชู้ช่วยลองอันนี้กล้าลีดีทุกข้าลีดีอันนันกล้าลีดีใครเจียวป่องรังกว่านี่ปันนะตีพึงตีอิงดีเขาทำมี anh xào anh đi một lát xin này bắn hậu bố bổng trang đang chạy tê tê hòa xong như này cả mi anh lạt pít lạt quạt cả mi anh nên nâng ít nâng quạt kê bổng trang đang chạy đi chứ nàn còn nàn này ngọc có cả nhá chán mưa cả lương ăn ăn quả tăng phin khen nàn này quả đi tí nàn là muốn hậu cả chỉ cả mi anh sau ca mùa có hâm bao rồi ở chú hồi là ná chú hồi chú loại quả nàn là ná mắng qua cả phương lên cả phương ơi ฉานนั่นฉานไอ้เจ้าหนาเออกั้มฉานห้ามอ่อนพิจยาก็ไรอาเจ้ามีฉานมีสารที่ขี้หลงกว่ามีอ่ะมึงกล้วตะเขาขวาฉานวางกว่าคืออันเขากว่าตั้งพิษแกเด็กกว่ามีอ่เขาเหมือนนางก้นขี่ก้านนั่นนะ ก็คุณเจ้าก้านเนี่ยขี่กว่าห้ามอ่อนเขากันตู้งหัตุ้งหวยกว่ามีอ่เขาคือมันเหมือนเสื้นนั้นยาวอ่ะฉานวางตะปูนี่ถูกปันนี่ก็ยากตะปูนี่จ้าเนั่นไอ้มันเป็นสุดหัวกวางคุณรับอย่างดีแล้วอุปนิเทียนในจิตคุณจีง 我后面地方地因下里安来就话是话光平啊，西南gần上你少来嘛管你管，啊，我甲phương地ăn thiết ăn ngư ăn ngao ăn quả tăng thiếtนั่นก็ป้าห้องหรือห้องเอาป้าห้องพิษยาวนะก็คือเรื่องนั้นแหละเขาเรียกใครชู้ด้วยดีอยู่ใครเจ้ากว่ามาขุนในป่านวันที่ปืนตีเขาอันพิษพวกวันหดทุ่น้ำพิษพวกอะไรก็เปลี่ยนการก็ว่านั่นก็หลายนั่นเลยถึงเลยน่ะ Sam kata mata wana du tham sura quang tia ngọ na du tham sura quang tia du du chang du cảm là tia tăng đi ăn một là chi nếu cứ qua hùa kia là chú cứ qua sang chú cả này còn ngang ngang này tia nhiêu năn còn du tham gọ tia chết tia mặn nhiêu năn tia chết tia mặn nó du tham gọ à lưu cả tham ốc ฝึกเอาพี่เอาหมอกเอาไว้ก็อะไรเย่ากว่านั้นก็มันอีเย่าตัวหมอกตัวไว้ก็หนักความของเอาร้อนเอาแกนเอาร้อนเอาม้วนมันพระพุทธเนี่ยจะย่านเจดันหมันอันพูดถึงร้อนถึงแกนถึงม้วนมันนั่นนั่นก็หลุดความไม่หลุดจ้างหลุดกรรมซ้อมความไม่ร้ายมันก้าวธรรมานุธรรมะปฏิปฏิหลุดจ้างหลุดกรรมต่อนั่นนะคือเมียนซ้อมเจียเพราะฉะนั้นตรงนี้เจ้าอะไรมาผลในฝันสุดอกกว้างก็คืออะไรหาป้องปล่อยดีๆงามๆ จะยาสุรกองนั่นก็หลูไรควอมเอาถึงร่นถึงแจนดีงามงอ่ะวาอมเอายี่นั่นก็หลูกจ้างหลูกกันจอมาทำย้อนนี่ตัวหน้าที่การลาหลวกเขาสร้างอกสร้างใจดีๆว่ะควอมแก้ควอมเมานะสุรกองก็ยาอยู่ที่ยาดีก็ไรควอมซ้ำเอาเขาสร้างอกสร้างใจดีๆว่าไหน่าถ่อมกันไหลเย้ากันนันถ่อมกันไหลเปียนกันนันกว่าในก็อาจุ่มนั่นก็นั่นเลยมาขุนนี่ฝันก่อนในก็โยนี่ต้วมนันที่การ่านมีว่ะ เอาใส่ใจพี่เด็กว่ามีมองกอนนะเป็นข้อวันดีๆงามๆถ้ามาอามันดีมันชื่นใจนะเอาพิษไปเลยว่ามีน่ะทั้งใจดีๆเลยอถือแนี่่ทถ้ามาข้อวันดีต่างนี้ว่าเพราะเข้าใจพิษว่าเขาเนี่ยจ้วงเขานะว่าคือพวกนั้นน่ะอยู่เลยหาเสียดีๆงามงามเหตุผลเจ้าดีๆงามมาจ้างกำตัวบ้านไหนจ้างกว่าห้องคิดว่าจ้างกว่าห้องคิดเลยว่า ที่ยาเขาก็อะไรถึงจีถึงจ้างอัน อันแก่นอันหมานั่นยาวอันเท่าหลุมเมียในหลุมเมียใจเตี้ยเว่าพวกใครกว่ามาขุ่นี่ฝันอันนี้วันเท่ากว่ามาขุ่นี่ฝันในตัวว่าใจว่าพวกเดียวไหนใจก็หนักอธิกามันพระเ่าเขา่เออมันมีหนามังคนเราอยู่ย้อมอยู่ต้อมหนักต้อมตู่ซ้อมใจวันไหนรู้นะพวกดีใครเข้าใจดีีก่าเขาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนใจมาได้ เขาเลยอยากตัวมันเกี่ยวตัวมันวันไหนกันหรอนะตัวนั่นเนาะบางคนเอาใจใส่จากตัวนางยุติไรนุ่งไรชุบมันนั่น โคกากระบากาซีมันนุ่งมันอ่ะซีมาชุบมันซีมันนะคือ คงคุยองคุยย่ำอันทางเครื่องในกว่ากาคือมากาเงินว่าข้ามาเกี่ยวว่าแจงว่าออกมาไฟมาดืีมาชุบในทางเครื่องตูรู้บะว่าไว้ตูเป็นใหญ่โอ้เป็นตูเก่าพวกก่อมทางเครื่องมัน พวกก็ลุมลามันพวกก็ย่องยำมันได้มันขึ้นยุกยาวก็ที่หางเครื่องเกิดนี่แหละ กาเป็นคู่ มึงเข้ามกาคู่มึงเปลือนฮะมีก็สั่งเอา มีก็หามมากก็เรียนมีก็ค้อกีข้อกแยกเอชื่อกาใหญ่ขันน้ำที่นั่นเอามานุ่มาย่องมาย่ำนะเกี่ยวเสงเงินคำเขาก็มีก็หามมากก็เรียนนี่แหละ เอามาคอยมาตื้อนี่แหละเพราะว่าหางเครื่องตัวรู้นั่ะ ว่าตัวเป็นอันนายกกมากำไรกูทุกข้าวันไหนเนี่ยยาเสียงว่างนะยากูเอาในพื้นหมายกหาฉันในวันฉันในวันหมายกหาที่อยู่ที่นั่นน่ะนะเออเอายากวางอ่อนๆทุกไว้ไปหายในเอากวางหลงๆเอายายุ่ยๆไว้ไปหายในเอาเดือดใส่แจ้งต้ากว่ายาเมืองห้องหายกับยาเมืองปืนกว่าเบื่อทางไนกว่าเบื่อหักตัว กูตัวไยเป็นอันหนาโยกายแล้วกุมไรมูลไรเปียวกุมจังกินจังกว่าวันไหนแล้วคำหยาบคำผิดคำเชี่ยงคำเชี่ยห้างครึ่งตูยาตูเตี้ยเตี้ยยาวใน่แห้องว่าห้างครึ่งตูยาตูรุ่มลาัูนะมังโกเลยจังตูจังตาเยา่วกับดีรุ่มลาัูเยา่วกับดียาตูเยา่ยวกับดีห้างครึ่งตูเนี่ยจิตใจมันห้ามกันเจนจามเมียนเนี่ยคุณจะช่วยไหนนะคุณเอาไหน่ คือที่มีหนำก่นแใจมีสองมีเอาไว้มีตัวเลยใจก็ย่ำกับเอาเป็นตัวเป็นอะไรใหญ่ๆเลยเจ้ากันมุ่งกับไว้ตัวละลายห่างเครื่องตัวละลายยาตัวละลายให้ในใจกว่าก็หนะใจนั่นมันกันยามันกันห่างเครื่องมันหนักมันพวกแต่เขาเขาเชียงจ้าด้วยดีอันไหนดีไรเออใจเรียกจ้อมก็คือดีไรเอ็ดูก็คือนะอ๋อตามว่ามีเป็นปากมี้วเหียงมี้วแหลมจันรุมลาเชียงไว้ก็นะในสองมี้วเอ้ยเตี้ยเตี้ยอันมันเปียงมันแฉวนั่น อันมันหลูยานั่นหลูลุมลานั่นมีตัวเลยใจเกเออยังว่าตัวเต้ตันหยาตัวตัวเต้ตันลุมลาตัวเออหางเครื่องตัวแล้วที่ไหนตายกว่าเว้ยว่าใจย่ำตันหางเครื่องมันตันลุมลามันตันหยามันวะในตะเกาเขาเจ้าไปตายที่ไหนนะเขาห้ามยาจังเสียงนั่นน่ะดูไรหางเครื่องป้าใจเออครับนายดูไรยาป้าใจเออนี่าที่อ่อนเขาป้วนจุกถึงชุกในมิจฉัยเลยวะตะเกาเขาว่า ต่านี้วันว่าป้วนเสียเปียสีผงอะไรที่สารพิกตาสุราเกเปียสีผงเสียไรก็เป็นใจยาวตาเดียวเป็นผีดีก้นดีตรวจถึงเมืองผีตรวจถึงเมือดป่านก็เป็นใจเอาอ่ะสิกตาตาสมาโทษตาดูสิกตันตันตันส้ขาวันสิกตาตาจิตใจนั่นสมาโทษเพราะเอาที่อาตั้งเดียสั่งสอนมันแล้วมันเห็นเงี้ยกว่าไรอ้วนนกว่าไรพวกไหนตาตู้ดียาวอ่ะ ตันตังวะจิกตันตันตัง n t ใจอันเย็นแย่อ้วนอ่อนยิ้มยาเท่าไรสืข่าวว่าหัง มันจังเอาสุขาช้ำสาปันเฮาว่า สุขาในจัดในจันนา สุขาเมืองผีเมืองเนกปัดจังเอาปันเท่าไรตัวเอาปัน แต่ในพระยาเป็นสะโพ่อแรกใจเอาปันวะใจอันไรเอาปันใจอันปัดปูรุ่มเล่าไว้ดีๆสั่งฟันไว้ดีๆ ยาวไว้ดีใจเย็นใจเงียใจดีใจเมียนไห้เอาปันวะเอาปันเอาดวนเอาเปรีสีผงเอาปันเอาเป็นผีดีก้นดี an au panon thing bang thi nei pan sai an yin nye sai an on wan sai an di mya sai an khao sai sai an kat yin jin na ko bo sin nai mang ko li e du te ngao na tan ya tu wa ge ti pun tan dum la tu tan hang khương tu wa ge xiên de an pak an hieng an mun an chian na ta tu na sai de am tan hang khương hang tan ya am tan dum la nge neo tai kwa nan di e du ngao na di khit khit kin yang ngao พกุณานจะเข้าไปจันเออป้วนเข่งป้วนยามในแหละหลุดยาปาแต่ยังแผงมาไหนในตะเกาเขาหมัวยาเลยว่ามใจตะเกาเขาได้เป็นเจ้าผ่อนละกมาม่านั้งแผงบ้านนั่นนะในมันเป็นทุ่งสามโคแล้วโคแทงก็อยากเออเจ้าก็ห้องก็อยู่ทางไรกู้สูบฟองนะตะเกาเขากดขวางว่าผู้ว่าผู้แทงผู้ก็คือผู้ไอ้ผู้ว่าผู้แทงไอ้ว่าไหนเจ้าไรเน็กฝังนั่นแหละฟังโพเนี่ยก็เลยโพนั่นตะเกาเขาดูยาปาใจหลุดใครปันสักที่ไนแก่เองก็ แต่เนั่งกรรลูกคำหยาบคำพืดคำเชียงคำเชียงไอ้เสียเด็ดที่แหละลุมลามันหยามันเขาเดียวห่างๆเครื่องมันหลาใต่ยังหมันที่นั่นลงเดียวมิ้เอาข้ามเอาเกี่ยวจังกะไฟปั่นมันให้ไฟว่าเดียวไหนนะ ในมีสออสัพโพติยา ขึ้นตัวสปอร์ติยาทัดสภาว่าขึ้นตัวทัดสภาว่าเขาหมออุบรวมกันนะเขาหมอถอกป้ามกันนะพวกเอาในปีที่เศร้าสีว่า ธาตุตรวจธาตุนั่นน่ะซึ่งโลกธาตุโมเดลธาตุตรวจธาตุรุ่มกันตำกันเฮ็ดการสู้กันนั่นไรนั่นน่ะเหมือนเช่นนั้นน่ะเพื่อนเอาธาตุป่วยมาเอาขึ้นเอาธาตุเท่าเอาตรงนี้ไรนั่นน่ะนะเพราะมีธาตุเท่าอะไรรู้ซึ่งหนังเด็ดอยู่เขาเจ้าก่อนเช่นนั้นหรือเมื่อหนังจากอัดเขาเช่นนั้นน่ะธาตุตรวจธาตุนั่นเฮ็ดอายุกันกันเช่นนั้นน่ะในกว่าที่นั้นว่าธาตุสภาวะหูใจเอานั่นนะสิก้าวิญญาณธาตุมโนวิญญาณธาตุนะมโนธาตุมโนวิญญาณธาตุเป็นธาตุเล็กๆเลยนะ เขาหลอกหลวงท่านผู้สวเขาเฮ็ดตาหน้าดีๆตาหน้าผู้สูงน่ว่าเอากับไฟกับหลว่าเตียนผู้ใจเอานั่นทีท่านผู้ใจเอานั่นว่ามีผู้สวยโดยตาหน้าในใจในใหญ่มากว่ะใจในกัดเย็นมากว่ะนะเป็นที่พึ่งที่ยิงดีไว้ใจมันพุ่งผิวพวกนี้มาจากกันตั้งก้นมีตาหน้าปีตายเอาสูงน่ว่าไหนก้อนมีตาหน้ามันใครปรุงใจไว้เดือเฮา ภาวมแตาหน้าดันติตานี่ก็ไม่ใจไม่โค้ไว้นั่นนะยังามจันไรรู้ทัศภาวะมันจันไรเอาวางน่ะเออก็คพืนนั้น อันคนมีตาหน้าไว้ใจคนใหญ่หรือเขาคนปรุงใจกัดเย็นหรือเขาือในมันเป็นที่ไรอ่ะตาหน้าดีๆเอากับควายไว้ไรอาแจ้งร่างกรรมชินเท่าดีๆเอาควายไว้ไรวะต่างเงินต่างคำต่างเจ้าต่างเสียงเลยพอนากรรมท่านดีๆในว่าเอารุ่มลาเอ็ดทางเครื่องใจไว้หลายวะซ้ำปุกท่ายาตนานะ ธรรมายตนะสังขายตนะเนี่ยในอย่างเก่งชีวิตทางว่างน่ะในเมืองกวนและสังในเมืองผีและสังในเมืองละกากาลุนและสังယတနာအန္တိမြတ်ပြင်းတန်ဖရာယတနာတရားယတနာသံခါယတနာနဲ့မိဝဖရာယတနာတရားယတနာသံခါယတနာနဲ့ပြင်းယတနာအကျတ်အန်မန်အနဖုတန်နုပုညောနဲ့လားเออมังกัวพอดีเอาโลกิยตนาแต่ฉันก็เชื่อล้านก็เชื่อนะโลกุตยยตนาซึ่งพระเจ้าสั่งอะไร เสียงเปี้ยเสียงกาเอามาไว้ในดูในใจก็หมอไว้อในดีเอดูกับเรื่องดากาวก่อนนะเสียงเปี้ยเสียงกากเรืองนั่นรู้เอากลุ่มพยาเป็นเจ้าว่ามาไว้ในใจเด็ดเดียวอ่ะอย่าลืมอ่ะในในห้องว่าเอาพยายาหนาลงควายไว้ยาวอ่ะในถาดหัวใจเอาน่ะรู้เอาเตี้ยยาหนามาควายไว้รู้เอาสังขายยหนามาควายไว้ว่ะในในถาดตัวถาดละนอยหนามาควายไว้หรือในอภูตานนั่น แต่ห้องว่าเขาห่างคืงใจไว้ยองย่ำใจไว้นะดุมลาใจไว้หะาว่าเอาตาลาสีลาปอนนาดีดีห่างคืงมันนี่เอาพยาธิยาสังขารดีๆไฟมันทุกมันจื้อมันไว้ชื่อไหนน่ะนี่เลยห้องว่าห่างคืงใจนั่นตาตายกว่าจะเจ้งนาอเลยปรุงใจวางโคตรหรืออันพวกนี้นั่นฮะก็างคืงใจไว้ที่นั้นคือรัวเาเตี้ยดีๆ สั่งสอนใจไว้คืออย่างนีย่งเงี้ยนั่นน่ะบุญหลังเฮาสุกสีตัวเฮามดใส่ดีหนายเอาเฮาเอาคู่ดีเลี้ยงใหม่อันทึกกายใหญ่นั่นมานุงไว้ไหนมันมีกูมีมุนดีหนาวไหนก็ไปแช่มเพียงแต่นั้นเขาสุกสีใส่มดใส่ดีดีนั้นว่าเขาเอาการภาวนากรรมฐาน เอาการกู้สุศลญาดังนีสุกสีใส่ไว้ในพวกมันมดใส่เดียวในมีกลุ่มมีมุนดีหนาว่าในตะเกาเขาว่ากุงมูนอากู่ไหนอ่ะ ตาเดียวเอาป้วนจุกถึงสุกนั่น เออพวกเขามีกลุ่มมุนตั้งดีในนุ่งโค หนึ่งคนหนึ่งเอาล้านกลางจันจุ่มเชียนก็ยาจุ่มล้านก็ยาวันเอาออกป้วนวดฟัางได้หลายว่าวันเอาออกป้วนเอาเปลี่ยนสีผุงได้นะอันทัดสภาวะตั้งดีตาหน้าศีลาผ่อนนารยตนาสามป้ากลุ่มเยสุในเป้าเอาไฟไว้ว่าไหนตัดกาตัดขันไรสิแล้วจันในกว่าอ่อนเฮาหลี จันนาก็อ่อนเท่าดีว่ะกลุ่มมุนจะไหนจันนี่อ่อนเท่าดีที่อยู่ละก็เพื่อเท่านีเนาะนะเขามีพยายามสั่งเขาไว้ในใจ เขามีจันนาศีลาเปล่าหนาว่าดีๆในใจที่ไหน จันนี่ก็อันดีปล่อยโลภานิจาเขาก็ทุทุสันสันก็ทถุข้าเขาดิ่มพัดเทดอ่ะ อันดีปล่อยตัวสานิจาเขาก็ทุทุสันสันพวกพวกเล็กพวกจันเขาคนถดิ่มพัดเปลี่ยนยาว นะ อันเดียปล่อยโมหะสุ่มกุมปิ้งกันนิจาเขาพวกหยองพวกว่าพวกมือพวกเงาพวกดิ่มพัดเทียดอ่ะ อันนี้ปล่อยหมานหน้าลงขี้เกีจอากาศสาวมันอีกสาวเข้าไปแล้วบุบว่าเพี้ยดูนิดนีดได้กวางไหลบนว่าใครขุนเอา นั่นคนที่มัดเปลี่ยนยาวกว่าเพื่อเขาเปลี่ยนหางกว่าเพื่อเขาเมียใจไว้ดีๆ นั่นน่ะ เขาเมียใจเอาตาหน้าสีลาผ่อนเอากลุ่มพิยา้าสังการใส่ไว้ดีๆแล้วรู้ผ้าตัวซ้ำว่ามันน้าจะหนกว่ามิกจาเขาเป็นเต้เป็นวารายว่าจัดในกว่าเขาไรพุ่นสีอาเปียดรู้ผ้าตัวซ้ำว่ามันน้าช่นนั่นได้ ผีกวตีวารลีก้นกวตีวารลีผีกว่ามีก้นกว่ามีผีกวอยู่สิกูยามก้นกวอยู่สิกูยามกับนั่นนะเขาก็ขึ้น เอากูเอาหมุนตัวเอาขึ้นนี่แหละใจเขาก็กัดใจเขาก็เย็นยาวว่ากำนั่นใจเขาก็มุดปวดรอดแท้เพราะฉะนั้นเป็นอาเกียขามตั้งกว่านี้กว่างายาวว่าพวกความยาถูกอันนี้ซ่าในกอ่ีหันง่ายเพราะฉะนั้นพวกความยาถูกทุกข้าวกอทีหันง่าย เออพวกความยาถูกอนัตตาก็ตีหูง่ายว่าพวกความยาถูกอาสุภาพว่าในก็ ดีผู้ง่าย เออ กว่าบู้เสียไหนพวกผู้หันอนิจจาทุกขานาตาสุภาในดีดีงามงามถึงสบที่เลยมาขุนในฝันวันในแรงมุนในวัน้นเอาตะกาหลงอุปาทานก่อนเชียงกันสุดมุนกว่านั้นเฮ็ดเป็นอาจ้องรองมันเสียแรงมุนเสากาสัตที่คุกอะไรใครใจทุกนั่นเหยื่อจ้องตาใครเป็นอาจุคุณปางหางตัวเออ ตะกาวเขา อันยังคือยังจังในสิใรคือเชื่อไรนี่ฝันวันไหนแต่งเพาฝันเตียกันหน้ายาวอันตะกาวเขา ได้ถ่อมได้ยินจะไหนเป็นธรรมะสวรรค์ความมุขูสู่การเสียนะอันในในตานจะไหนตากหน้าความมุขูสู่การเสียนะเออคุกสลายสังขาราตียาเป็นอนิจจทุกขานาจาทุกภาพจะไหนเป็นผ่อนาความมุขูสู่การเสียนะยกมุขูสู่การตัววยานาสามป้าในผู้เศร้าอุนตาปนามาความมุขูสู่การเสียนะกวเบื่อคู่สู่กามเสียนาหลายเพื่งหลายป้ากวเบื่ออายุไรถ่อมตะลาเลยฮดลาที่ไหนเหงกับพอทางถึงตัวอุปาจันกวนเชียงกับชุนนุนกว่านั่นเลยพ้นทุกถึงสุเวกังหรือนั่นกา ที่มันก็รีบก็ตายก็ไอ้ก็ยังว่าอมยาเสียระกาศจังสิงอะไรก็เจ้าถมยาตั้งสิงที่ไนกับเป็นตะไลปานไลเชกอกับเป็นมาไล่ตีสันพิกตาสุรเกเปชีปากาลงสามป้านนายกกับเขาสิปะอุปาพิสวะจัมมาซาสามิปะสนทุกขจีพวะทุกข้าสังเลอยากกูตั้งสิงสินั่นทะไรตัวอะไรก้างกันกูเขียนกูย้ำกูว่ากูจัดกูจัดทีไรกูเลยมีถูกกระเดียงช้ำแต่ใจกระเดียงช้ำสาศีลาดีดีสมาธิดีดีปัญญาดีดีนี่นายพี่ส่งเต็มทุนบนบ่อนังแผงมันสิแล้ว มีวสุรกงขางผู้วันอาทุกขทิสาสมุทยาทิสานิโรธาทิสัาเมกาทิสัาจังกวามาทิสัาสีปาทิยาทุติยามยานัจุเลปัญญาฐานังผูอมีางอังนิเชียนกาวินสาทิสระเสียที่มรณะโสกาปริติวัตทุกข้าโตมนาเจ้าไปอาตาป้องรังสิยงกลางรอดีหนาคดินในฝันช้ำสามยาติยานันก็เจมันตะกาอุปจารก่อนเชียงกันซึ่งหมุนวายตายขว่าดังตะการตะกามาเขาว่าเสียตะการโคตรยาถอนยาตั้งเชียงที่นายหาเชี่ยวเลยความใดถึงในขันตาสามตาขันขันเพื่อเพื่อหนึ่งตั้งเสิยงสีกลางด้วยจ้า